ไปหาเมียใครวะเฮ้ยหนูชื่ออะไรคะ แก้มมีหอมไหมจ๊ะหาเอ้ยเลี้ยงนี้ตายดีชื่ออะไรชื่ออะไรเดี๋ยวน้องแก้มมาดีก่อน ขอท่าสูตรท่าหนึ่งท่าอะไรนะท่าสูตรจังหวะมา มามึงมามา One, two, Thank you. ข้าโอ๊ตเข้าโอ๊ตนะครับเขโอ๊ตบ้าแล้วมึงไม่ใช่ ชื่ออะไรพี่น้องชื่ออะไรชื่อชื่ออะไรนะครับสุพจน์สุพจน์เดี๋ยวมึงพี่น้องน้องบอกชื่อสมชายสมศักดิ์ครับวันนี้วันเกิดฮะวันทำวันเกิดแล้วขอให้มีความสุขฮะขอให้สุขีสุขขังสุขคารังสุขคารุครับเฮ้ยสุขคารุด้วยครับขอให้มีเงินทองร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะครับ Happy birthday.